Halo Bu, selamat datang di hotel kami. Halo, saya sudah melakukan pemesanan online untuk double room selama 4 malam. Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya? Iya, ini vouchernya. Baiklah, itu dipesan dengan Agoda. Sebuah double room untuk 4 malam. Jadi, anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal 26 Desember, apakah benar begitu? Benar sekali, Pak. สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่ 1 นี้ นักท่องเที่ยวสองคนเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย นักท่องเที่ยวทักทายตอบ พนักงานต้อนรับถามว่านักท่องเที่ยวมีใบจองห้องออนไลน์มาหรือไม่ นักท่องเที่ยวส่งใบจองห้องให้พนักงานต้อนรับแจ้งว่าเป็นการจองผ่าน Agoda ห้องคู่หนึ่งห้องสำหรับพักสี่คืน พนักงานต้อนรับทวนว่านักท่องเที่ยวจะคืนห้องในวันที่ 26 ธันวาคมใช่หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบยืนยันว่าใช่ สำหรับประโยค h l l o Bu Selamat datang di hotel kami แปลว่า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับ คำว่า Selamat datang แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า k ามีแปลว่าของเรา ที่ไม่รวมตัวผู้ร่วมสนทนาไว้ด้วยสำหรับประโยค Halo saya sudah melakukan pemesanan online untuk double room selama 4 malam แปลว่า ฉันได้จองห้องออนไลน์ไว้แล้วสำหรับสี่คืนคำว่า sudah แปลว่า แล้วคำว่า melakukan pemesanan แปลว่าทำการจองห้องไว้แล้วคำว่า untuk แปลว่าสำหรับคำว่า selama แปลว่าสำหรับคำว่า empat แปลว่าสี่คำว่า malam แปลว่า คืน สำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya แปลว่าคุณมีใบจองไหมคะ คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่ คำว่า mempunyai แปลว่ามี คำว่า pemesanannya แปลว่า การจอง สำหรับประโยค iya ini vouchernya แปลว่านี่คือใบจองออนไลน์ คำว่า ini แปลว่านี่คือคำว่า foldernya แปลว่าใบจองนั้นสำหรับประโยค Baiklah itu dipesan dengan Agoda sebuah double room untuk empat malam jadi Anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal แปลว่า โอเค เป็นใบจองของอาโกดา ห้องคู่สำหรับสี่คืน ดังนั้น คุณจะเช็คเอาท์ในวันที่ 26ธันวาคม ใช่หรือไม่ครับ คำว่าใบกละแปลว่า ตกลง คำว่าอิตุในที่นี้แปลว่ามันคำว่าเด p e สันแปลว่าจองแล้ว คำว่าดังนั้นแปลว่า ด้วย กับ คำว่าสบุละแปลว่าหนึ่ง ทียบกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษคำว่า untuk สำหรับคำว่า empat แปลว่า สี่คำว่า malam แปลว่า กลางคืนคำว่า jadi แปลว่า ดังนั้นคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า meninggalkan แปลว่า ออกจาก ในที่นี้คือคืนห้อง คำว่า kamar แปลว่าห้อง คำว่า pada แปลว่า บน เมื่อใช้กับวันที่แปลว่า ในคำว่า tanggal แปลว่า วันที่ คำว่า apakah ใช้ตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่ คำว่า benar แปลว่า ถูกต้อง คำว่า gitu แปลว่า ดังนั้น สำหรับประโยค benar sekali Bu แปลว่า ใช่ ถูกต้องคำว่า benar แปลว่า ถูกต้องคำว่า sekali แปลว่า หนึ่งครั้ง เมื่อนำ benar มาใช้ร่วมกับ sekali จะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง